สำหรับหัวข้อนี้นะครับ จะขอพูดถึงเทคโนโลยีที่ 2 ครับ ที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยา ในขั้นตอนของการบริหารยาได้ครับ เทคโนโลยีนี้เราเรียกว่าเป็น EMAR EMAR มาจากคำว่า EMAR Electronic Medication Administration Record คือประวัติ การจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งจะเก็บประวัติการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายและทุกๆรายเข้าไปอยู่ในระบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเดิมที่เราใช้แฟ้มหรือระบบใหม่ที่เราใช้คอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูลนี้จะเก็บทั้งรายการยาที่แพทย์สั่ง ให้จ่าย ขณะเดียวกันก็เก็บทั้งรายการยาที่ได้มีการจ่าย หรือมอบถึงมือผู้ป่วย และผู้ป่วยได้ทานไปแล้วด้วยนะครับ ซึ่งสองแผนรายการนี้มีความสำคัญ ทำให้เราทราบว่าได้มีการบริหารยาถึงผู้ป่วยครบถ้วน หรือหากไม่ครบ หรือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ก็จะเป็นข้อมูลทำให้เราย้อนกลับมา วิเคราะห์ได้นะครับว่าอะไรคือสาเหตุ อันนี้เป็นตัวอย่าง medication and administration record ครับ อันนี้เป็นหน้าจออิเล็กทรอนิกส์จะเห็นนะครับว่ามีการบริหารยาเป็นสีเขียว แต่หากไม่มีการบริหารยารายการใดก็จะเป็นสีเหลือง ในขณะที่ผู้บริหารยาสามารถที่จะพิมพ์ข้อความโน้ตเข้าไปได้นะครับ เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยนี้ ประโยชน์ของ EMAR ครับ การบันทึกข้อมูลใน EMAR นี้ จะบันทึกเมื่อแพทย์เริ่มสั่งใช้ยา และบันทึกอีกครั้งเมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้ว การบันทึก 2สส่วนนี้นะครับ ตั้งแต่ส่วนแรกบันทึกเมื่อแพทย์สั่งใช้ยา จะทำให้ระบบสามารถที่จะ ตรวจสอบความถูกต้องนะครับ ในการให้ยา หรือบางโปรแกรมจะส่งคำเตือนในกรณีที่ผู้ป่วย ยังไม่ได้รับยา การบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ครับ นอกจากจะช่วยเตือนแล้ว ยังจะช่วยบริหารจัดการทำให้การให้ยานี้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องนะครับ และข้อมูลการบริหารยานี้จะเป็นข้อมูลที่บุคลากรสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วย และที่สำคัญอาจจะใช้ในการวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนต่างๆได้ครับ ข้อจำกัดหรือข้อควรคำนึงในการใช้นะครับ ก็คือการใช้ BCMA ควรจะต้องใช้คู่กับระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ที่สำคัญครับ จะลดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลได้เยอะ เพราะเมื่อเราใช้บาร์โค้ดเครื่องอ่านบาร์โค้ด ก็ถึงของผู้ป่วยก็จะมีชื่อผู้ป่วยจากฐานข้อมูลขึ้นมา แสดงเพื่อทำให้พยาบาลสามารถที่จะตรวจสอบว่าตรงกับผู้ป่วยจริงหรือไม่ ซึ่งเช่นเดียวกับรายการยานะครับ ก็สามารถที่จะใช้เครื่องอ่านตรวจสอบรายการยา และที่สำคัญตรวจสอบความสัมพันธ์ว่า ยารายการนี้ควรจะให้กับผู้ป่วยรายการนี้ ณเวลานี้หรือไม่ ทำให้จัดการติดตามตรวจสอบ การดูแลผู้ป่วยได้อย่าง ต่อเนื่องและใกล้ชิดครับ